you 네. ย็นโอโอชอที่ไม่นอน โอ้ใจวายหวานจากมาลายปีจากที่ตัวโซฮานจอระเข้สามวานทิ้นานที่ชอบมาแต่เป็นจริง

đắng kỳ thi คนเสียงประเมินที่เป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะครับนะครับผมครับผมในวันนี้นำทั้ง 12 คณะกันเลยนะครับ ครับ เดี๋ยวช่วงนี้ขบประกาศสักคนหนึ่งนะใครที่พบนะโทรศัพท์นะ vivo v 1 5นะฮะ